for English โมดูล4การใช้เทคโนโลยีในการเรียนและการสอนทักษะภาษา ขั้นตอนการสอนทักษะการอ่าน ในคลิปที่แล้วเราได้ทราบถึงกระบวนการอ่านทั้ง 3 วิธีไปแล้ว ในวันนี้เราจะมาคุยกันเรื่อง ขั้นตอนการสอนทักษะการอ่านค่ะ การเรียนการสอนการอ่านภาษาอังกฤษมี 2 ลักษณะใหญ่ ๆ คือ การอ่านออกเสียงหรือ reading aloud และการอ่านในใจหรือ silent reading การอ่านออกเสียงเป็นการอ่านเพื่อฝึกความถูกต้อง หรือ accuracy และความคล่องแคล่วหรือ fluency ในการออกเสียง ส่วนการอ่านในใจ เป็นการอ่านเพื่อรับรู้และทำความเข้าใจในสิ่งที่อ่าน ซึ่งถือว่าเป็นการอ่านอย่างมีจุดมุ่งหมาย ทักษะการอ่านภาษาอังกฤษเป็นทักษะที่สามารถฝึกฝนให้ผู้เรียนเกิดความชำนาญและมีความสามารถเพิ่มพูนขึ้นได้ด้วยหลากหลายวิธี ผู้สอนจึงควรมีความรู้และเทคนิคการสอนทักษะการอ่าน เพื่อให้การอ่านประสบผลสำเร็จ ในบทเรียนนี้จะนำเสนอเฉพาะกิจกรรมการเรียนการสอนการอ่านในใจ เนื่องจากเป็นรูปแบบการอ่านที่ใช้มากในผู้เรียนระดับมัธยมศึกษาถึงอุดมศึกษาค่ะ ขั้นตอนการสอนทักษะการอ่านมีลักษณะคล้ายกับขั้นตอนการสอนทักษะการฟัง โดยแบ่งออกเป็น 3 กิจกรรมคือ กิจกรรมนำเข้าสู่การอ่าน pre-reading กิจกรรมระหว่างการอ่าน หรือขณะที่สอนอ่าน while reading และกิจกรรมหลังการอ่าน post reading แต่ละกิจกรรมมีเทคนิคการสอนดังนี้ค่ะ การที่ผู้เรียนจะอ่านเนื้อหาได้อย่างเข้าใจ เขาควรจะทราบข้อมูลบางส่วนเกี่ยวกับเรื่องที่ได้อ่าน ผู้สอนอาจใช้กิจกรรมนำเข้าสู่การอ่าน เพื่อให้ผู้เรียนได้มีข้อมูลเบื้องต้นเกี่ยวกับเนื้อหา โดยทั่วไปกิจกรรมนำเข้าสู่การอ่านมี 2 ขั้นตอนคือ ขั้นแรกคือขั้น personalization เป็นขั้นสนทนาโต้ตอบระหว่างผู้สอนกับผู้เรียน หรือระหว่างผู้เรียนกับผู้เรียน เพื่อทบทวนความรู้เดิม และเตรียมรับความรู้ใหม่จากการอ่าน ขั้นที่ 2 คือขั้น predicting เป็นขั้นที่ให้ผู้เรียนคาดเดาเกี่ยวกับเรื่องที่จะอ่าน อาจให้ผู้เรียนดูรูปภาพ แผนภูมิ หรือหัวเรื่อง ที่เกี่ยวข้องกับเรื่องที่จะได้อ่าน แล้วผู้สอนก็นำการสนทนา หรืออภิปรายเกี่ยวกับภาพนั้นๆ อีกวิธีการหนึ่งก็คือ การใช้กิจกรรมที่เกี่ยวกับคำศัพท์ เช่น ให้ขีดเส้นใต้คำศัพท์ที่สำคัญในเรื่องที่อ่าน เพื่อให้ผู้เรียนได้ทราบแนวทางว่า จะได้อ่านเรื่องเกี่ยวกับอะไร กิจกรรมนี้เป็นการเตรียมตัวผู้เรียนล่วงหน้าเกี่ยวกับข้อมูลประกอบการอ่าน หลังจากที่เตรียมความพร้อมของผู้เรียนแล้ว ก็ได้เวลาเข้าสู่ขั้นตอนที่ 2 ก็คือ กิจกรรมระหว่างการอ่าน กิจกรรมระหว่างการอ่าน เป็นกิจกรรมที่ให้ผู้เรียน ได้ฝึกปฏิบัติขณะที่อ่านเนื้อเรื่อง กิจกรรมนี้ไม่ใช่การทดสอบการอ่านนะคะ แต่เป็นการฝึกทักษะการอ่านเพื่อความเข้าใจค่ะ เพื่อไม่ให้ผู้เรียนเสียสมาธิ กิจกรรมระหว่างการอ่าน ควรหลีกเลี่ยงการจัดกิจกรรมที่ให้ผู้เรียนได้ปฏิบัติทักษะอื่น เช่น การฟังหรือการเขียน เนื่องจากจะเป็นการเบี่ยงเบนทักษะที่ต้องการฝึกไปสู่ทักษะอื่น และทำให้ความสนใจของผู้เรียนหันเหออกไปจากเรื่องที่อ่าน กิจกรรมที่จัดให้ในการฝึกอ่านควรเป็นประเภทดังต่อไปนี้ Matching คือ การอ่านแล้วจับคู่คำศัพท์ กับคำจำกัดความ หรือจับคู่ประโยคกับภาพ หรือแผนภูมิ Ordering คือ การอ่านแล้วเรียงภาพ แผนภูมิ ตามเนื้อเรื่องที่อ่าน หรือเรียงประโยคตามลำดับเรื่อง Completing คือ การอ่านแล้วเติมคำสำนวนประโยค หรือข้อความ ลงในภาพแผนภูมิตารางตามเรื่องที่อ่าน correcting คือการอ่านแล้วแก้ไขคำสำนวนประโยคหรือข้อความ ให้ถูกต้องตามเนื้อเรื่องที่อ่าน deciding คือการอ่านแล้วเลือกคำตอบที่ถูกต้อง หรือ เลือกประโยคถูกผิด หรือเลือกว่ามีประโยคนั้นๆ ในเนื้อเรื่องหรือไม่ หรือเลือกว่าประโยคนั้นเป็นข้อเท็จจริง fact หรือความคิดเห็น opinion identifying คือ การอ่านแล้วหาประโยคหัวเรื่อง topic sentence หรือใจความสำคัญ main idea หรืออาจตั้งชื่อเรื่อง หรือหาข้อมูลรายละเอียดจากเรื่อง และสุดท้ายกิจกรรมหลังการอ่าน เป็นกิจกรรมที่มุ่งให้ผู้เรียนได้ฝึกการใช้ภาษาเพิ่มเติมให้สัมพันธ์กับการอ่าน เช่น การฟัง การพูดและการเขียน โดยอาจจะฝึกทักษะการฟังและการพูด โดยให้ผู้เรียนเนี่ยร่วมกันตั้งคำถามเกี่ยวกับเนื้อเรื่อง แล้วช่วยกันหาคำตอบ สำหรับผู้เรียนระดับสูง อาจให้เป็นการพูดอภิปราย เกี่ยวกับอารมณ์ หรือเจตคติของผู้เขียน หรืออาจจะฝึกทักษะการเขียนแสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่องที่อ่านก็ได้ค่ะ เรามาดูบทเรียนการอ่านออนไลน์ ที่ใช้ขั้นตอนการสอน3ขั้นตอน ตามที่ได้นำเสนอไป บทเรียนนี้เป็นเรื่องเกี่ยวกับอาหารและร้านอาหารจากเว็บไซต์ของ British Council ในขั้นกิจกรรมนำเข้าสู่การอ่าน ผู้เรียนต้องจับคู่คำศัพท์กับรูปอาหาร เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมก่อนอ่านเนื้อเรื่อง ที่จะมีคำเหล่านี้ปรากฏ เมื่อเรียนรู้คำศัพท์แล้ว ต่อมาก็เป็นขั้นระหว่างการอ่าน เรื่องที่ผู้เรียนอ่านเป็นเรื่องเกี่ยวกับการทานอาหารนอกบ้าน หรือ eating out อย่างที่เห็นบทอ่านจะมีการใช้สีสันและรูปภาพที่สวยงาม เพื่อดึงดูดใจของผู้เรียน เมื่ออ่านจบผู้เรียนต้องทำกิจกรรมทดสอบความเข้าใจ2กิจกรรม กิจกรรมแรกเป็นการอ่านข้อมูลของคน 6 คน และให้เลือกจับคู่ความต้องการของคนเหล่านั้น กับร้านอาหารที่เหมาะสม กิจกรรมระหว่างการอ่านกิจกรรมที่ 2 คือ การตอบคำถามแบบตัวเลือก โดยประเด็นที่ถามมาจากตัวเนื้อเรื่อง และสุดท้ายกิจกรรมหลังการอ่านเป็นการเชื่อมโยงทักษะการอ่านไปสู่ทักษะการเขียน โดยผู้เรียนสามารถพิมพ์แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับร้านอาหารที่อยากจะไป รวมทั้งเหตุผลที่เลือกร้านนั้น ขั้นตอนการสอนทักษะการอ่าน 3 ขั้นตอน เป็นรูปแบบที่ใช้มาตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน แต่หากเรากล่าวถึงศตวรรษที่ 21 การจัดการเรียนการสอนก็ถือว่าเป็นสิ่งที่ท้าทายความสามารถของผู้สอน เพราะเป็นยุคที่ต้องเผชิญหน้ากับการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นอย่างรวดเร็ว การรับรู้ข่าวสารต่างๆ สามารถทำได้แค่เพียง คลิกที่ปลายนิ้ว ผู้สอนจำเป็นต้องปรับแนวทางการจัดการเรียนรู้ เพื่อให้ผู้เรียนสามารถประยุกต์ใช้การอ่านเพื่อการเรียนรู้ตลอดชีวิต Flipped Classroom หรือ การจัดการเรียนรู้แบบ พลิกกลับ คือวิธีการเรียนแนวใหม่ที่พลิกจากการเรียนในตำราการเรียนการสอนแบบเดิมๆที่ครูสอนในห้องเรียน แล้วให้นักเรียนเนี่ยกลับไปทำการบ้านส่ง เปลี่ยนไปเป็นการจัดการเรียนรู้แบบพลิกกลับ ก็คือ ให้ผู้เรียนเป็นผู้ค้นคว้าหาความรู้ด้วยตนเอง ผ่านเทคโนโลยีที่ครูจัดหาให้ก่อนเข้าชั้นเรียน และในชั้นเรียน ผู้เรียนจะทำกิจกรรม โดยมีผู้สอนคอยให้คำแนะนำการสอนแบบนี้ จะเน้นให้ผู้เรียนได้เห็นและปฏิบัติจากประสบการณ์จริงทำให้ผู้เรียนมีการจดจำและเกิดทักษะการเรียนรู้ที่ดีกว่าการเรียนแบบเดิมๆการเรียนรู้แบบพลิกกลับนั้น ต้องให้ผู้เรียนเกิดทักษะในศตวรรษที่21ดังนี้ 1. ทักษะพื้นฐานได้แก่การสื่อสารสองภาษา การดำเนินงานแก้ปัญหา การใช้ ICT และการทำงานร่วมกับผู้อื่น 2. ทักษะการเรียนรู้และพัฒนาตน ได้แก่ เห็นคุณค่าและเชื่อมั่นในตนเอง มีทัศนะเชิงบวกต่อการเรียนรู้ จัดการตนเอง และคิดวิเคราะห์อย่างมีเหตุผล 3. ทักษะพลเมืองและความรับผิดชอบต่อสังคมโลก คือ มีส่วนร่วมกับกิจกรรมชุมชนหรือสังคม เคารพความหลากหลาย ศึกษาหรือเห็นปัญหาในสังคม และลงมือทำเพื่อนำไปสู่การเปลี่ยนแปลง 4. ทักษะการทำงานได้แก่ วางแผนหรือกิจกรรมได้ มีทักษะการจัดการตนเองและผู้อื่น ตรงเวลา มีวินัยทำงานด้วยตนเองได้ จัดลำดับความสำคัญของงาน และทำงานได้ตามเวลา สามารถทำงานร่วมกับผู้อื่นได้ ในศตวรรษที่20 ทักษะที่จำเป็นก็คือทักษะพื้นฐาน เมื่อเราก้าวเข้าสู่ประชาคมอาเซียน ผู้เรียนจะต้องพัฒนาทักษะด้านต่างๆเพิ่มขึ้น และเป็นหน้าที่ของผู้สอนค่ะ ที่จะต้องปรับตัวและจัดกระบวนการเรียนรู้ให้ผู้เรียนเกิดทักษะนั้นๆ อย่างมีประสิทธิภาพ พบกันใหม่คราวหน้าสำหรับวันนี้ สวัสดีค่ะ